สวัสดีครับ พบกับรายการซีเก่งคอยนะครับ มารีวิวสินค้าจากร้าน MXRC วันนี้ก็มีรถไถนะครับ มาในสเกล1ต่อ18นะครับ ตัวนี้มีส่วนผสมของไดแคสก็มีส่วนผสมที่เป็นเหล็กด้วยเหมือนกันนะครับ สัญญาณวิทยุก็2.4จิกนะราคาที่ร้าน MXRC ขาย 990 บาท ครับโอ้หหนักพอสมควรเลยเดี๋ยวมาอันบล็อกกันดูนะว่าข้างในเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับ อ่านี่ก็คือของภายในกล่องหลังจากอันบ็อกมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นรถสเกล1ต่อ18 ก็จะได้รีโมทคอนโทรลมานะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเป็นมาตรฐานนะของค่ายนี้นะครับแล้วก็จะมีสายอะแดปเตอร์มาต่อกับแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 400มิลลิแอมนะครับ ชาร์จที่โน้ตบุ๊กหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่จอสิเคสคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ CPU นั่นแหละ นะในช่อง USB นะครับประมาณนี้ส่วนตัวรถเนี่ยสเกล1ต่อ18มีความหนักนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือมีส่วนที่เป็นไดแคสรถไถคันนี้เป็นไดแคสไดแคสก็คือมีชิ้นส่วนประกอบที่เป็นเหล็กต่อดูก็ได้ยินเสียงรู้เลยนี่เหล็กแน่นอน โอ้โหตัวตักนะครับ ตัวตักก็เป็นเหล็กนะอ่ามาดูที่ตัวรถนะครับ ตัวรถล้อเนี่ยเป็นล้อยางนะกดไปมันจะนุ่มๆนนิดนึงนะครับ แล้วก็รายละเอียดดีเทลของล้อเนี่ยขอบ ล้อทำมาได้ดีนะครับ ตัว ตัก ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเหล็กนะครับ นี่เลยก็มีน้ำหนักพอสมควรนะ ช่วงโชคช่วงอะไรทำมาได้เหมือนนะครับ มีไฟหน้านะครับห้อง คน ขับก็สวยนะครับ รูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับ ส่วนท้ายนะครับ ก็จะมีท่อที่จำลองเป็นห้องเครื่องแล้วก็มีสายไฟ ถ้าเกิดเราส่องไปดี ๆ จะเราจะเห็นกลไกข้างในนะ ก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเหมือนของจริงนะครับ เอาไปทำสีเพิ่มเนี่ยสวยเลย ด้านล่างก็จะเป็นจุดเอาไว้ใส่แบตเตอรี่ แล้วก็ปุ่มสวิตช์ออนออฟนะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาได้เทสนะ หลังจากชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับ ว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับ มามาลองเทสระบบขับเคลื่อนนะครับจับเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะ ก็ถ้าเกิดจะเป็นการเดินหน้าก็คือดันไปด้านหน้าพร้อมกันนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนหน้านะครับ แล้วก็ถอยหลังก็คือดันลงพร้อมกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการถอยหลังและไปหน้านะครับ ปกติมีไฟ LED ติดทั้งท้ายและหน้าในการเคลื่อนไหวนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดอยากหมุนนะครับ ด้านใดด้านหนึ่ง อย่างเช่นผมจะใช้ด้านขวาก่อน กดเลยครับ ก็จะเป็นการหมุนล้อด้านใดด้านหนึ่ง สังเกตว่าล้อด้านซีกอีกด้านเนี่ยก็จะไม่หมุนนะครับ แต่ถ้าเกิดเรากดในทิศทางสวนทางกันนะครับ แบบนี้ ก็จะเป็นการหมุนทั้ง 2 ล้อ แต่จะเป็นการหมุนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ นี่นะก็เป็นลักษณะการควบคุมง่ายๆนะครับ ง่ายมากนะ น้องๆหนูๆไปเล่นได้นะ หรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นสะสมแนวก่อสร้างเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นการตักแขนตักนะครับ ก็จะมีปุ่มอัพกับปุ่มดาวนะครับกดที่ปุ่มอัพนะครับแขนตักก็จะค่อยตักขึ้นนะครับนะแล้วก็คว่ำลงทันทีนะคือมันเป็น 2 ระบบนะครับราคา 990 บาท แล้วก็เป็นปุ่มดาวครับ ก็จะค่อยๆวางครับ คือมันเป็นกลไกนะครับ นะ โอเค ตากหมุน ยกนะครับ ยกขึ้นสูงก็จะเป็นการเทโดยอัตโนมัติอย่างนี้นะครับ เทดินเททรายได้ อ่า แบบนี้นะครับ นี่นะครับ เวลาเราเล่นก็คือให้มันอยู่ในระดับล่างนะครับ สุด แล้วก็ตักซ้ายครับ ตักเสร็จปุ๊บ ยก เห็นไหมครับ ก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับ แล้วก็เคลื่อนที่นะครับ เอาซ้ายมาเท ทตรงนี้อ่ากดยกอ่าก็จะเป็นการเทแล้วนะครับ นี่นะเล่นง่ายๆนะครับ จาก MXRC นะครับ ราคา 990 บาทหมอนที่จะเป็นงานสกิลนะครับไว้สะสมนะ นี่ โอ้บังคับง่ายเลยถ้ามีครบชุดครบเซตเนี่ยจะสนุกมากเลยนะครับนะสนุกสนุกสนุกเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะมีรีวิวที่เป็นเจ้าตัวรถ รถเอ่อรถเทหินนะครับ รถเทหินแบบยุโรป ใช้กันนะครับ ไม่ใช่ แบบบ้านเรานะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับ วันนี้ รายการสเก้งทอยก็รีวิวคร่าวๆประมาณ นี้สนใจติดต่อร้าน MXRC นะครับ ร้านนี้รับประกันส่งจริงส่งทุกวันนะครับ เข้าไปดูในเพจได้ และ สินค้ามีมากมายกดในเพลย์ลิสต์ช่องซีเก้งทอยได้มีเพลย์ลิสต์งาน RC ทอยจากร้าน MXRC นะครับมีอะไรจำหน่ายด้วย อย่าลืม ไปติดตามกันนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตาม ตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ